ังไม่มาเลยของใกล้มาใสสะอาดฮะพี่แบบสดใสอ่ะฝนไม่ตก ฝนละอ่านละพี่ เอ็งอยู่ไหนเนี่ย อยู่บ้าน ไม่บอก ไม่บอก พี่ก็ดูแผนที่เอาดิหมายถึงอะตัวเองอะอยู่ไหน ไม่ใช่ในเกมก็อืม อยู่นะอยู่อยู่พัทยาโควิดปะโควิดปะเนี่ยเขามีโควิดด้วยในตึกอะใช่อะในตึกผมในลิฟต์ผมมีโควิดบ้านสวยฮะบ้านสวยไม่รู้พี่ต้องเดาเอาพี่พี่ไปหาบ้านไงสวย อะไรมาดิข้าขนมปังกินเล่นเนี่ย พี่เจาคาตานะไม่เอาต้องเอาเอาไว้กันเวลาศัตรูจะยิงไหไเอ้าเราไปเอาเราเอาช้อนมาไหมร้อนมันร้อนรอให้เย็นก่อนกินอะไรกินแซนด์วิชแซนด์วิช จยากกินต่อบ้านรวยบ้านรวยอะครับก็คนมันรวยอะเนาะมีไหนแหละไหนเติมเกมมันสิบล้านดิเติมเกมสิบล้านเติมเกมไม่ได้ แม่ไม่ให้เติมเติมได้ปะเติมยังไม่ได้เลตั้งแต่อยู่บ้านบ้านแม่อะเติมได้บ้านแม่ก็ะไม่รู้ว่าก็คนมันรวยอะฮะ อะไรรู้ว่าเซเว่นอยู่ใต้ชั้นหนึ่งมีมีเซเว่นด้ในคอนโดหนูอะเซเว่นอะชั้นหนึ่งอะมีเอ้ยไปไหนอะรอด้วยดิเอาเพื่อนเตะดิเบสฮะไเบอร์สี่ไอคุณพูดไม่เฮ้ยไปไหนที่แข่งเลยอะเอ๋เดนี้นะไป ไปช่วยเบอร์สี่ còn rất giống thế hả? Bạn chơi này ba, ơi chơi nó chơi đéo ด้วย ใช่สองของดีมากกดล้อเก็บเสียงด้วยเอ้ดีอยากได้ปะแล้วลูกกระสุนสอง มีแต่กระสุน ขอเล่นด้วย โอเคครับผมเดี๋ยวรอให้คนคนคนกี่คนละ คนละกี่คนละ เดี๋ยวเราให้จบื่องกันสามลบสี่สิบได้เท่าไหร่สามลบสี่สิบพี่ดูเองดีกว่า แล้วกันนะพวกเราไปด้วยจบเมื่อกี้ไม่กี่ตัวละ ก็ได้ เดียวอันดู ทูเดี๋ยวโนเพราะเราโอ้ยไอ้นี่มันจะชุบเพื่อน เยอะเกินไปละ มันชุบเยอะไหมชุบไปก็เท่านั้นล้มอีกอ่ะเออมีโคตรรู้ชุบเยอะจัดหมดจังวะชุบเนี่ยมันชุบไปเยอะเลย นี่เขาที่สองนั้นที่มันชุบเนี่ยพี่เยอะปะแอคนนี้แอคนนี้มันเล่นไม่แน่เลยตัสองอ่ะคนเล่นมาใหม่อ่ะน้องที่ไหนน้อง อันนั้นก็ไปลงที่ไกลๆเดี๋ยวก็ร่วงอีกอะพี่เราบอกแยกย้ายกันไงนี่ไอ้พวกนี้ดิเออไอ้พี่พาลูดในตัดในนั่นในนั่นในนั่นในโตโตโรแลรวเป็นไดบ้างไปดูเล่นเกม รอดูเพพัดพีพาพัดเป็นาดังที่เกิดนี้ โจฮัลโหลน้องโจอะไรเม่รักีินกินนี่อยู่เนี่ยแซนด์วิเนี่ยพี่รู้แล้วทำไมพี่หลุด พี่เล่นทีไม่ได้เว้ยมันชอบหลุดเล่นคู่อ่ะพี่ไม่หลุดเว้ยเปิดไปไม่ได้พี่ว่าพี่พี่ว่าคู่มันต้องหลุดอ่ะ พี่ว่าคู่มันต้องหลุดอ่ะทีมด้วยเองคิดว่าไง พี่เล่นเกมอะไรบ้างอะพี่ไฟ แล้วก็ เกมแก้สอง สองหรือสามก็ไม่รู้จำเลยนะสองหรือสามไม่รู้ พี่โหลดเกมมาสอง สามเกมอะไรบ้างอะสองเกมอะแพ็บจีพี่พี่ชื่อภาษาเกมแพ็บจีหนึ่งเกม บอกไปสองนี่ไม่ครับ ไม่ครับ หนึ่งชอบเล่นไหมครับจริงจริงปะของจริง แต่ไม่ได้ใช้เงินนะโอ้โหมันไม่ใช่ของจริง ของปลอม ของจริง ของจริงมันก็ต้องเสียเงินดิแต่พี่มีวิธีเว้ย วิธีไม่เสียเงิน เล่นได้จริงก็ เพื่อนพี่มาทำให้ มีคนอโโกง ยิงแป๊บเดียวมันแตกอะนะคนอุ้ยตายเอาเว้ยผมว่าผมเจอโบแล้วมันเล่นเงี้ยก็ไปชุบดิ ไปชุบดิไปชุบดิเอ้ยอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออก ไปชุบไปชุบมันต้องออก ออกเลยอ้าวมันไม่เป็นยุ่มันอื่นอะไรปะเนี่ย พี่ออกแล้วนะ ออกเหมือนกัน พี่ออกยังไง ออกแล้วถึงออกเหมือนกัน หมดแล้วโคตรกากเลยห่ะ ออกมาละพี่อยู่ไม่อยู่เมื่องมาด่าคนอื่นเขาไม่อยู่ไม่อยู่เมื่องมาด่าคนอื่นเขามั่วด่าด่าเลยด่ามาเองตายเองานองตายเออติ่ตื้นติดตื้นพอตัวเองล้มบอกว่าที่มันโตไปเนี่ยมันพูดแปลกแล้วไม่คิดว่ามันโตแน่เลยโคนขำเลยเออ เขาเรียกปกติเว้ยมาแล้วมาแล้วไม่ไม่ไม่เก็บต่อไปเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บพี่พี่พี่มาตรงนี้มาตรงนี้เดี๋ี๋เดยไปก่อนนะครับว่างานแล้แน่ะด้านบนข้างบนใช่ปะข้างข้ามาข้างข้ามาด้วยข้างข้ามาข้างข้ามาอี่ฟ้าผมแล้วอ่ะป้าุมตาลแล้ว คยระวังนะไปเลยกระโดดลงอกระโดดแบนรถอ่เด็กเด็กเด็กเด็กเด็กหายแล้วไปคนเดียวแล้วจะไปไปไปไปไปเลไปเลยนั่นแหลไปนี่หมดแตกอ่ะมันลุมหนีไปเลยปไปไปถปไปไปถหันไปก่อนกระปไปปะก่อนเออกะเป๋โคตรเยอะเลยว่ะหนีไป หนีไปก่อนพันยาก่อนแล้วนพันยาก่อนเอิญนะอ้ไปดูวอ้อมไปเตยวงไปวะวงแรง โอ้กลัวฟ้าช่ไหม คนแรงเลยว่ะวงอ่ะรถละแปดอ่ะเข้าออกโคตรไวเลยนั่นนั่นนั่นนันอุ้ยเหี้ยกระแตกโอ้โหยาไม่พอด้วย ยาหมดแล้วถังเล้วไปหาไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวหาจากตรงนี้เหลือแค่ตอนนี้เหลือ สิบหกคนจะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้าอยู่ขวามือนู้นตอนนู้นอ่ะถ้าเกิดครับเถ้าเกิดเกิดเดี๋ยวจะแบ่งให้นะคะทุกคนถ้าเกิดเออจะได้เออจะได้รอรอรอรอรอไปไปไปไปไป ดี๋ยวเก็บของกันแล้วใช่ด้วยดิมหาเชยได้ดีสาได้รับสับร้อยเจ็ดไม่มอรอุ้ยไอ้ยหีบงมา อุ้ยคนก็มา ชิบหายเลย ไปเล่นแล้วกันไม่หวไปไปไปไปไปไปดวนดวนดวนดวนไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปก่อนหนีไปหนีไปโอ้โห ไอ้เรียบร้อยเอาใหม่เนาะเล่นดีโอ้โห เต็มเล่นแบบเนี้ยยอมยอมเลย